ฮัลโหลทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Banana Channel ในรายการ Tech in Movies เป็นรายการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่อยู่ในหนัง ในวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ VR กัน ยังไงก่อนรับชมฝากเพื่อนๆ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อโอเคถ้าพูดถึง VR เราคงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ในหนังเรื่อง The Matrix นจูเมนจี้เรดดี้เพลเยอร์วันฟรีกาย หรืออย่างในซีรีส์เรื่องอัปโหลด ซึ่ง VR แต่เรื่องก็จะมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของเป้าหมายในการสร้าง และก็เรื่องของวิธีการใช้งานของ VR ในหนังแต่ละเรื่อง แล้ว VR คืออะไร VR หรือ Virtual Reality คือเทคโนโลยีโลกเสมือน เป็นการจำลองในสภาพแวดล้อมจริง และจินตนาการในรูปแบบของรูปภาพ เสียงหรือวิดีโอ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เมาส์ถุงมือ หรือแว่นตา VR ถูกคิดค้นเมื่อปี 1957 โดย Morton Helling โดยเครื่องนี้เป็นเครื่องจำลองภาพ 3 มิติ แต่ด้วยความใหญ่โตของเครื่องและการใช้งานที่ค่อนข้างลำบากทำให้ในปี 1968 อีวานซัตเทอร์แลนด์ได้สร้างเครื่องจำลอง3มิติขึ้นมาเป็นแบบสวมศีรษะ ซึ่งมีความสะดวกสบายและก็สามารถที่จะพกพาไปด้วยได้ ต่อมาในปี 2012พาเมอร์ ลักกี้ เขาสังเกตว่าภาพในเครื่องจำลองมันมีความไม่เสมือนจริงอยู่ คุณภาพของภาพก็ต่ำ และมุมมองในการมองเห็นก็ไม่เหมือนลักษณะของการมองเห็นของมนุษย์โดยปกติ หลังจากนั้นเขาจึงได้ดัดแปลงแว่นตาทำให้มีคุณภาพดีขึ้นและมุมจอภาพก็กว้างขึ้น ต่อมาเขาได้ก่อตั้งบริษัท Oculus และได้เปิดตัวแว่นตาชื่อว่า Oculus Rift ส่งผลให้ในปี 2014 บริษัท Facebook ได้เข้าซื้อกิจการของ Oculus ด้วยจำนวนเงินที่มากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์เพราะมาร์คซักเบิร์กมองเห็นว่า ผู้คนจะเข้ามาสนใจสิ่งนี้มากขึ้น และสิ่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของทุกคนในโลกอนาคต และในเวลาเดียวกันนั้น Google ก็เห็นโอกาสทองนี้เช่นเดียวกันกับมาร์คซักเบิร์ก Google จึงเปิดตัวแว่น VR ชื่อว่า Google Cardboard เป็นแว่นตาที่ถูกสร้างจากกล่องกระดาษ แม่เหล็กเลนส์และสมาร์ทโฟน ในการใช้งานด้วยราคาที่จับต้องได้ทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสนใจมันเป็นอย่างมาก ซึ่งก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างมากของ Google เลยทีเดียว แต่หลังจากนั้นไม่นานในปี 2016 Sony เองก็ได้นำเอา VR มารวมกับเครื่อง PlayStation ในชื่อว่า PlayStation VR และได้การตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า ปัจจุบันในวงการภาพยนตร์เองก็มีการใช้ VR แฝงเข้าไปในหนังด้วยเช่นกัน อย่างเรื่อง Sally มีการใช้เครื่องจำลองการบินของนักบิน หรือในเรื่อง The Good Doctor ก็มีการใช้ VR เป็นการจำลองการผ่าตัดของศัลยแพทย์ หรือสำหรับศิลปินก็มีการใช้ VR ในการเล่นคอนเสิร์ต เช่น Justin Bieber Ariana Grande Post Malone m a r s h m a l l o w Travis Scott John Legend หรือในเรื่องของการช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ทของอเมริกาเองก็เริ่มมีการใช้ VR ในการช้อปปิ้งแล้ว หรือ Netflix เองก็ได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการดูหนังผ่านแว่น VR และสุดท้าย Metaverse เป็นโลกที่สามารถเชื่อมต่อผู้คนและกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างโลกเสมือน และโลกแห่งความจริงได้อย่างลงตัว และเป็นธรรมชาติเหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันของพวกเราทุกคน เป็นยังไงบ้างทุกคนกับเรื่องราวของ VR ในวันนี้ ยาว่าในอนาคตเราน่าจะได้เห็น ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงหนัง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโลกของ VR มากขึ้น ซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆ เพราะเราไม่ต้องเสียค่าเดินทาง หรือไม่ต้องห่วงเรื่องของรถติด หรือตอนนี้ไม่ต้องเสี่ยงกับโรคโควิด -19 นะทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง คอมเมนต์มาได้เลยนะ สุดท้ายนี้ยาก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขกับการดูหนัง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ขอบคุณที่รับชมจ้า thank you